ในหัวข้อที่ 2 นี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม ในการที่เราจะพัฒนานวัตกรรม หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานั้นจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการอย่างมีขั้นมีตอนหรือมีระบบ ในที่นี้เราอาจจะเลือกใช้รูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับนวัตกรรมที่เราต้องการจะพัฒนาขึ้น เช่น เราอาจจะเลือกใช้วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน หรือ systems development life cycle หรือ SDLC หรือเราอาจจะเลือกใช้รูปแบบ ADDIE Model หรือเราอาจจะเลือกใช้รูปแบบการดำเนินงานแบบวงจรเดมมิงหรือ PDCA ในที่นี้ขอนำเสนอขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยใช้ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาหรือ Research and Development นะครับ R&D ซึ่งเป็นแนวคิดของท่านอาจารย์ชัยยงพรมวงศ์มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน หรือที่เราเรียกว่า7 step model นะครับ 7ขั้นตอนนั้นประกอบไปด้วย ขั้นตอนที่1ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม investigate the body of content โดยอาจจะเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการวิจัยเอกสาร หรือการสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออาจจะเป็นการศึกษาดูงานในภาคสนาม ขั้นที่ 2 ประเมินความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะพัฒนาขึ้น need assessment Surveys for the Innovation เป็นการประเมินความต้องการเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นเพื่อหาองค์ประกอบ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ขั้นตอน และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ขั้นที่ 3 เป็นการร่างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม Develop Conceptual Framework โดยเราอาจจะเขียนเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งประกอบไปด้วยทฤษฎีและหลักการ องค์ประกอบของนวัตกรรม ขั้นตอนกระบวนการทำงานของนวัตกรรมนั้น อาจจะเป็นขั้นตอนตามลำดับ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น เมื่อเราได้กรอบแนวคิดแล้วนะครับ เราก็จะมาสู่ขั้นตอนที่ 4 คือ การนำเอากรอบแนวคิดนั้นไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ s e c u r Expert Opinion เป็นการนำกรอบแนวคิดจากขั้นที่ 3 เมื่อสักครู่ที่เราได้ร่างไว้ ไปขอความเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ โดยอาจจะใช้วิธีการส่งแบบสอบถาม ผ่านทาง questionnaire หรือใช้เทคนิค d e l ฟ h i หรืออาจจะเป็นการ focus group ก็ได้นะครับขั้นที่ 5 เป็นการพัฒนาร่างต้นแบบชิ้นงานนวัตกรรม develop the draft prototype เป็นการพัฒนาต้นแบบชิ้นงานของนวัตกรรมจากที่เราได้ออกแบบร่างไว้ แล้วก็ผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแล้ว สร้างเป็นชิ้นงานรวมถึงเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม ขั้นที่ 6 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพหรือรับรองต้นแบบชิ้นงานนวัตกรรม verify or testing the prototype หลังจากที่เราได้พัฒนาหรือสร้างต้นแบบชิ้นงานนั้นแล้ว ในขั้นตอนนี้จะเป็นการนำร่างนวัตกรรมนั้นนะครับไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ขั้นตอนคือ การทดลองใช้เบื้องต้นหรือ try out เป็นการนำเอาไปทดลองใช้ กับกลุ่มเป้าหมายจริงนะครับกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบกลุ่มเล็กนะครับกลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่ จากนั้นก็ทำการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงจนได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แล้วก็นำไปทดลองใช้จริงแบบภาคสนามนะครับหรือ trial run ในกรณีที่เป็นนวัตกรรมขนาดใหญ่ ที่จำเป็นจะต้องใช้เวลาในการพัฒนามีการลงทุนสูง ไม่สามารถทดลองใช้ได้จริงในระยะเวลาอันจำกัด เราก็อาจจะให้ผู้ทรงคุณวุฒินะครับในด้านนั้นๆ3-5 คนให้การรับรอง หลังจากทดลองใช้หรือว่ารับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ก็จะต้องมีการเขียนการรายงานผล การทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมนั้น ขั้นที่ 7 การสรุปต้นแบบนวัตกรรมที่สมบูรณ์นะครับ finalize the prototype หลังจากที่เราได้พัฒนาปรับปรุงทดลองใช้จนได้ประสิทธิภาพแล้ว ในขั้นตอนนี้จะเป็นการเขียนรายงานการวิจัย โดยอาจจะเป็นการเขียนรายงานผลการวิจัยในรูปแบบวิจัย 6 บท หรือ six chapter format นะครับ ซึ่งโดยปกติงานวิจัยโดยทั่วไปจะมีรูปแบบอยู่ 5 บทด้วยกัน ซึ่งจะประกอบไปด้วย บทที่ 1 บทนำบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือในบางสถาบันจะใช้คำว่า ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย แต่สำหรับในการเขียนรายงานผลการวิจัยในรูปแบบ 6 บท หรือ6 chapter format นี้นะครับ จะนำผลงานนวัตกรรมที่เราได้พัฒนาขึ้นเอามานำเสนออยู่ในบทที่ 5 เป็นผลการพัฒนาต้นแบบชิ้นงานนั้นว่ามีรายละเอียด หรือมีองค์ประกอบของนวัตกรรมนั้นอย่างไร มีขั้นตอนมีการทำงานอย่างไร ส่วนสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยก็จะขยับไว้ไปเป็นบทที่ 6